ขอสวัสดีนะฮะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ก็กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะในคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่ใน เกมบาคาร่ากันเช่นเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับรูปแบบวิธีการวิเคราะห์นะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่า รอบนี้ผมจะขอจัดไปเป็นรูปแบบไพ่ขี้ก็แล้วกันนะฮะอาจจะเอารูปแบบไพ่ขี้มาผสมผสานกันไปนะครับก็จะเบ็ดเบาๆพอนะฮะเพียงแค่ตาละ3บาทพอนะครับอ่ะรอบนี้ผมขอจัดไปที่แดงก็แล้วกันนะครับ3บาทพอนะฮะผมก็จะเล่นประมาณสักไม่เกิน 5 วินในแต่ละรอบนะครับ เพราะว่าถ้าเราอยู่นานๆมันก็ มี โอกาสที่จะพลาดได้นะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะฮะในรอบนี้ ก็เป็นวินที่1นะครับ เดี๋ยวว่าดูดูกันว่ามันจะเดินไกลถึงไม้ที่ 4 หรือเปล่านะครับอ่าใบแรกมาอ่าโอเคครับ รอบนี้ผ่านนะครับ ถือว่าสวยงามไปเลยนะฮะ วินที่ 1 ก็ผ่านแบบสบายๆนะฮะ อะไปต่อกันเลยดีกว่านะครับ รอบนี้ก็จัดไปในวินที่ 2กันต่อเนื่องเลยดีกว่าอ่ะรอบนี้ผมก็จะให้มันเป็นรูปแบบไพ่ขี้เหมือนเดิมนะฮะผมก็จะขอจัดไปที่แดงอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับ ถ้าในรอบนี้มันบวกค่อนข้างไวก็ถือว่าจบเกมค่อนข้างไวนะฮะมาลุกกันเลยดีกว่านะฮะรอบนี้ก็อยู่ใน วินที่ 2 แล้วนะครับ ถือว่าวินแรกเราผ่านแบบสบายๆนะครับ อ่าน้ำเงินมา3แต้มนะครับ รอบนี้ อ่าเรียบร้อยนะฮะ9แต้มอีกแล้วนะครับ 2 วินติดเลยนะฮะ ถือว่าเดินค่อนข้างสวยเลยนะครับ อ่ะในรอบนี้ก็ไปกันอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ ผมก็จะจัดไปที่รูปแบบขี้เช่นเดิมนะครับ ก็จะขอจัดไปเป็นน้ำเงินในรอบนี้นะฮะ เดี๋ยวถ้าชนะในรอบนี้ผมอาจจะขอสลับปรับเปลี่ยนห้องนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่า รอบนี้ก็อยู่ในวินที่ 3 แล้วนะครับ เล่นแบบทุนน้อยๆกันนะครับ อ่า รอบนี้ผมมาทั้งหมด 5 นะครับ โอ้โห เจอแดงไปที่ 9 นะฮะ อ่าโอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปจัดกันใน ไม้ที่ 2 กันดีกว่าเป็นไม้ซ่อมนะครับ ในรอบนี้ผมก็จะขอจัดไปที่ตัวรูปแบบขี้อีกรอบนึงแล้วกัน รอบนี้ขอย้ำไปเป็นน้ำเงินนะครับ รอบนี้จะเดินไปทั้งหมด 9 บาทนะฮะ มาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะฮะ รอบนี้เป็นไม้ซ่อมของวินที่ 3 นะครับ อ่าสองใบแรกมาที่ 3 แต้มนะ อ่าอย่างนี้พอลุ้นอยู่นะฮะสกับ4คนละใบอ่ะมาที่5นะครับแดงได้ไหมเรียบร้อยนะครับโอเคไปเลยนะฮะรอบนี้ก็ชนะในวินที่ 3 นะครับอ่าโอเค อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าผมก็จะขอสลับปรับเปลี่ยนห้องไปนะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกประมาณ 2วินดีกว่านะครับ เมื่อกี้เราอยู่ห้องนี้กันนะครับเดี๋ยวขอเลือกห้องแป๊บหนึ่งเนาะอ่าขอไปเป็นรูปแบบความเร็วนะฮะ รอบนี้ นะครับขอออก มา เป็นน้ำเงินเป็นรูปแบบมังกรนะผมขอตัดเลยนะครับ รอบนี้ขอ ไป ที่ แดงนะฮะผมลงเงินผิดเนาะเอาใหม่ 3 บาทพออ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับ มาดูกันเลยดีกว่า รอบนี้จะเป็นยังไงอ่าเรียบร้อยนะครับ โอเคนะฮะรอบนี้ก็จัดไปที่ 8เลยนะครับ อ่ะโอเคนะฮะรอบนี้ผมก็มาถึงในวินที่ 4 แล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นวินที่5เนาะ ถือว่าเดินค่อนข้างไวเลยนะครับ อ่ะรอบนี้ผมก็จะกะจัดไป ขอไปเป็นน้ำเงินอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ให้มันเป็นออกมาเป็นรูปแบบไพ่ขี้นะครับ มาดูกันนะฮะว่าในวิสุดท้ายผมจะสามารถที่จะ บวกแบบไวๆหรือเปล่าเนาะอ่าสกับ 4 นะครับมาอ่าห้านะครับ 5 กับ4อ่าโอเคแต้มยังเหมือนเดิมมาดูของฝั่งแดงดีกว่าอ่าเรียบร้อยนะครับโอเคไปเลยนะฮะรอบนี้ถือว่าบวกค่อนข้างไวนะฮะมาทั้งหมดนะครับ 5 วินติดเลยนะฮะ ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับ เก็บประมาณรอบแล้วไม่เกิน 5วินพอนะฮะ ก็ฝากเพื่อนๆนะฮะ กดติด ตาม กด ไลค์ กด แชร์ กด subscribe ยังไง เดี๋ยว มาเจอกันใหม่ ใน คลิปถัดไปแล้วกัน คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ